สวัสดีค่ะ พี่เมย์จากช่องเมทินีแฮนด์เมดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ พี่สาธิตวิธีการทำขอบขอบหมวกนิตติ้งที่พี่ใช้ประจำนะคะ ถ้าใครดูคลิปที่พี่มีเผยแพร่ที่ช่อง YouTube พี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดนะคะ จะเห็นว่าพี่จะชอบพี่ชอบจะใช้ขอบแบบนี้ ขอบตัวนี้ที่ถักนะคะ เป็นลายนิตแบ็กแอนเพอร์นะคะ ขอบแบบนี้เวลาเราใส่ตัวนิดแบ็กมันจะทำให้ดึงตัวขอบมันกระชับเข้ามา แล้วได้ลายสวยแบบนี้ นะคะสำหรับคลิปนี้พี่สาธิตตั้งแต่เริ่มต้นนะคะ เริ่มต้นตั้งแต่ป้อนห่วงนะคะ ห่วงที่เราใช้ป้อนเข้าไปเราใช้เข็มโคเชช่วยนะคะ ป้อนห่วงเข้าไป เชื่อมเป็นวงกลมนะคะ มีเทคนิคในการเชื่อมที่พี่ใช้ประจำ แล้วก็ถักขอบด้วยนิดแบ็กแอนเพอร์ หลังจากนั้นก็พอได้จำนวนแถว ส่วนมากความสูงตรงนี้ที่พี่ถักพี่จะถักทั้งหมดแปดแถวนะคะ เวลาเรานับจำนวนแถวเราก็นับตรงลูกโซ่เนี่ยค่ะ หนึ่งสองสาม สี่ ห้า หก เจ็ดแปด พอครบแปดแถวเสร็จแล้วเราก็จะมีการเพิ่มห่วงนะคะ มีมีสาธิตวิธีการคำนวณนนะคะ เคยมีคนถามว่าทำไมเราไม่เริ่ม ไม่เริ่มจำนวนห่วงที่เราต้องการเลยนะคะ ถ้าเราเริ่มจำนวนห่วงที่เราต้องการโดยที่เราใช้แมนิทเบอร์เดิมนี้นะคะ ในการถักหมวก หมวกมันจะออกมาเป็นแท่งเป็นแท่งตรงแล้วขอบมันไม่กระชับ ที่เราต้องขึ้นขอบน้อยกว่าตัวลาย เราต้องการให้ขอบมันกระชับนะคะ ก็ดูรายละเอียดได้ ทำความเข้าใจคลิปวิดีโอก่อนลงมือทำนะคะ สามารถเอาไปดัดแปลงได้ ตัวขอบใบนี้ที่พี่ทำนี้นะคะ ถ้าจะดูเป็นหมวกสำเร็จรูปก็ตามไปดูได้นะคะ รหัส C 0 1 8 8นะคะ ติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะ ที่ YouTube ช่องพี่เมย์ค่ะ ดูอุปกรณ์แล้วลงมือถักได้เลยค่ะ แนะนำอุปกรณ์นะคะ พี่ใช้ ไหมคอตตอนนะคะ เส้นขนาดสี่พาย ตัวขนาดเส้นนะคะจะเท่ากับไหมพรมสี่พายนะคะ เป็นไหมเส้นใหญ่นะคะ แล้วก็เนื้อนิ่มนะคะ ใช้ ตามตัวอย่างที่พี่ถืออยู่เนี่ยคือน้ำหนักหนึ่งร้อยกรัมนะคะ ก็จะได้หมวกหนึ่งใบถ้าเราใช้ถักนะคะ ถ้าเราไม่มีจะใช้เป็นไหมพรมเส้นขนาดสี่พาย ทดแทนก็ได้นะคะ อย่างเช่น ยี่ห้ออีเกิลยี่ห้อวีนัทยี่ห้อดารานะคะ ที่มีขายอยู่ทั่วไปในท้องตลาดบ้านเรานะคะนิตติ้งนะคะพี่ใช้หัวนิตติ้งเป็นหัวขนาดสั้นนะคะ ความยาวของหัวนิตติ้งตรงนี้ แปดจุดห้าเซนนะคะ ความยาวของเส้นเคเบิลสี่สิบเซน ความยาวรวมหัวทั้งสองข้าง รวมสายเคเบิลด้วยทั้งหมดหกสิบเซนนะคะ ที่พี่ใช้อยู่เป็นแบบเปลี่ยนหัวได้นะคะ จะเป็นแบบเปลี่ยนหัวได้หรือเปลี่ยนหัวไม่ได้ก็ได้นะคะ แล้วแต่ที่เรามีนะคะ เข็มโคเชค่ะพี่จะเริ่มต้นโดยการป้อนห่วงเข้าไปแม่นิดโดยการใช้เข็มโคเชเข็มสอดเข็มเย็บไหมพรม เข็มปักคอสตีสนะคะ เพื่อเก็บเศษไหมกันไกค่ะ แล้วสุดท้ายเป็นมาร์กเกอร์มาร์กเกอร์ก็จะหน้าตาแบบนี้ ถ้าเราไม่มีจะใช้ไหมต่างสีก็ได้นะคะ มาร์กเกอร์จะทำตัวสัญลักษณ์เพื่อให้รู้ว่างานเริ่มตรงไหนและสิ้นสุดตรงไหนนะคะ จะได้ต่อลายได้นะคะ พี่จะสาธิตวิธีการทำขอบหมวกนิตติ้งที่พี่ใช้ประจำนะคะ โดยการใช้ไหมเส้นขนาดสี่พาย ที่สาธิต อยู่ เนี่ยเป็น คอตตอน นะคะ เราจะเริ่ม ป้อนห่วงเข้าไป โดยการใช้เข็มโคเช นะคะ เราก็เริ่มงานเหมือนโคเชก่อนแบบนี้นะ ปกติถ้าเป็นไหมขนาดสี่พายนะคะ แล้วก็ฐานที่จะเริ่มต้น ถ้าเป็นไม้นิดสี่มิลจำนวนหลักที่พี่เริ่มต้นประจำก็จะเป็นเก้าสิบหลัก แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเพิ่มนะคะ เวลาเริ่มด้วยเข็มโคเช ห่วงแรกนะคะ มันจะอยู่ในในหัวเข็มโคเช วางไม้นิดแบบนี้นะคะ แล้วใช้นิ้วกลางกับนิ้วโป้ง จับไว้ จับไมานิดไว้นะคะ แล้วถักโซ่เข้ามา นะคะ แล้วปัด ตอนนี้ห่วงอยู่ในเข็มโคเชเห็นไหมคะ ได้หนึ่งห่วงแล้วนะ สอง สาม แล้วเราก็ปัด สี่ ปัดไม่นิดค่ะ ห้า ปัดหัวไม่นิด หก เจ็ดแปดเนี่ยค่ะ เราก็ถักไป เรื่อย ๆ ด้านล่างมันจะเป็นฐานลูกโซ่สวยแบบนี้นะคะ ข้อดีของการเริ่มต้นโดยการใช้เข็มโคเชก็คือ เราไม่ต้องเผื่อ ไหม ตรงนี้ค่ะ ไหมเราเราไม่ต้องใช้สาวออกมา วิธีนี้ จะได้สองอย่างก็คือ นับ จำนวนห่วงได้ชัดเจนนะคะ แล้วก็ตรงสันตรงนี้จะเป็นลูกโซ่สวยนะคะ เราถักไปเรื่อยๆจนได้จำนวนห่วงสุดท้ายเดี๋ยวมาดูวิธีเชื่อมค่ะ หกแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดแปดสิบเก้าเก้าสิบถ้าเราต้องการเริ่มที่ห่วงเก้าสิบให้เราขึ้นเก้าสิบเอ็ดนะคะจำนวนข้างบนนี้ในห่วงตรงนี้มีทั้งหมดเก้าสิบเราเพิ่มอีกอันหนึ่งเป็นเก้าสิบเอ็ดเพื่อจะเชื่อมต่อนะคะ นี่นะเดี๋ยวพี่เชื่อมต่อให้ดู เราก็จะได้วิธีการป้อน ห่วงเข้ามาไม่นิดโดยการใช้เข็มโคเช นะคะ แล้วเราก็จัดไหมค่ะ จัดไหมรอบวง อย่าให้บิดห้ามบิดเด็ดขาด นี่นะคะ จัดออกมาหน้าตาแบบนี้ ไหมด้านยาวอยู่ขวามือ ไหมด้านสั้นอยู่ซ้ายมือ ที่พี่สาธิตสำหรับคนถนัดขวานะคะ ถ้าคุณถนัดมือซ้ายก็ดูผ่านกระจกนะคะ มันจะเป็นตรงกันข้ามกัน มาร์กเกอร์เราจะยังไม่ใช้ เราจะใช้ตัวนี้แทนนะคะ ตัวสายตัวนี้ เริ่มนะคะ วิธีเชื่อมต่อโดยการลดห่วงหนึ่งห่วง มันจะทำให้ตรงเชื่อมต่อตรงนี้เนียน เป็นวิธีที่พี่ใช้ประจำนะคะ เราเริ่มตรงนี้ โดยการถักนิดนะคะ พี่จะถักลาย ลายที่ใช้ถักก็คือนิดแบ็กแอนเพอร์ห่วงแรกพี่เริ่ม ถักที่นิดแบ็กด้านหลัง นิดแบ็กคือแทงห่วงด้านหลังนะคะ พอเราปลดออกมาหนึ่งห่วงแบบนี้นะคะ เวลาเราถักไปตรงนี้จะมีปัญหา พี่ปิดห่วงโดยการดึงห่วงข้างในทับนะคะมันเป็นการเชื่อมห่วงตรงนี้ เวลาเราถักไป มันจะไม่กลางออกนะคะ หลังจากนั้นเราก็ถักลายเราปกติ ห่วงแรกเราเป็นนิดไปแล้วนะคะ ห่วงที่สองเราก็ถักเพอ ขอบที่พี่ถักเป็นนิดแบ็กแอนเพอนะคะนิดแบ็กก็แทงแบบนี้นะคะ แทงไปข้างหลังเอาห่วงออกมาแล้วค่อยปลด นิดแบ็กตัวนี้เป็นเพอวิธีขึ้นขอบนิดแบ็กแอนเพอนะคะมันจะทำให้ตรงขอบกระชับแล้วก็ได้ลายออกมาสวย เวลาเราถักเราก็เลื่อนห่วงนะคะนะคะเลื่อน เลื่อนห่วงจากด้านขวามาด้านซ้าย แถวแรกจะเป็นแถวที่ที่ต้องระวังที่สุด หลุดก็ไม่ได้นะคะเพลอแล้วนะคะ ต่อไปเป็นนิด วิธีขึ้นห่วงด้วยเข็มโคเชแบบนี้ค่ะ มันจะทำให้ตัวขอบเนี่ย มันยืดหยุ่นได้ มันไม่ลัง มันจะไม่เหมือนวิธีขึ้นขอบแบบอื่น ก็ลองดูนะคะ วิธีนี้เป็นวิธีที่พี่ใช้ประจำ เพอนะคะ แล้วก็นิดแบ็กตรงนี้เป็นเพอเพอก็ถักปกติ แต่นิดปกติเวลาเราถักนิดเราจะถักแบบนี้ อันนี้นิดฟอนต์ของพี่ถักนิดแบ็กแทงด้านหลัง ถ้าเราไปดูสัญลักษณ์นะคะ ถ้าเป็นเพอสัญลักษณ์มันก็จะเป็นตัวนี้ ถ้าเราไปเห็นในหนังสือญี่ปุ่น เพอจะเป็นขีดแบบนี้ ถ้าเป็นตัวนิดแบ็กสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้ นี่นะคะพี่ถักเพอกับนิดแบ็กถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ จนงานวนมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวตอนลายที่สอง แถวที่สองเราจะเห็นชัด เราจะถักเพอกับนิดแบ็กนะคะ สลับกันมาเรื่อยๆจนวนมาถึงตรงจุดเริ่มต้น เริ่มด้วยนิดงานจะจบด้วยเพอนะคะ ตรงนี้นะงานจบด้วยเพอห่วงแรกมันจะเป็นนิดนะคะ แล้วเราก็เริ่มแถวที่สองได้เลย เราจะถักสูงขึ้นไปนะคะ ปกติพี่จะถักสูงขึ้นไปแปดแถวนะคะ แล้วก็จะมีการเพิ่มห่วง ความสูงก็แล้วแต่คุณชอบนะคะ พี่จะถักแปดแถว เนี่ยค่ะ เราก็ถักเพอ เพอก็ถักแบบนี้ นิดแบ็กกระแทงด้านหลัง เราจะเริ่มเห็นลายแล้วค่ะ ถ้าลาย ถ้าลายที่มันนูนขึ้นมาอย่างเงี้ย มันเป็นเพอ อย่างเงี้ยถ้าลายมันบุ๋มลงไปก็เป็นตัว เป็นคล้ายๆลูกโซ่ มันจะเป็นนิด แถวที่สองจะเห็นชัดนะคะอันนี้เป็นนิด ตรงนี้เป็นเพอ อันนี้เป็นนิด ถักแบบนี้นะคะ จนได้ความสูงแปดแถว เวลาเรานับแถว เรานับตรงนิดนะฮะ ถ้ามันซ้อนอย่างเงี้ย อันนี้คือครั้งที่หนึ่งอันนี้ครั้งที่สอง ครั้งที่หนึ่งมันจะมีแค่แค่อันเดียว ครั้งที่สองมันจะมีลูกโซ่ซ้อนกันสองอัน ถักสูงขึ้นมาแปดแถว แล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีคำนวณว่าเราจะเพิ่มห่วง เราจะทำยังไงทำไมถักหมวกแล้วไม่ถักห่วงให้พอดีเลย อย่างสมมติว่าเราต้องการถักหนึ่งร้อยยี่สิบห่วงทำไมไม่ขึ้นร้อยี่สิบห่วง ถ้าเราขึ้นร้อยี่สิบห่วงนะคะ ด้วยไม้นิดเบอร์เดียวกันเนี่ยค่ะ แล้วเราก็จะใช้ไม้นิดเบอร์เดียวกันนี่เหมือนกัน ถักลายขอบมันจะไม่กระชับ งานมันก็จะบานออกเป็นกระด้งนะคะบางทีนิตติ้งก็เลยใช้วิธีว่าจำนวนห่วงที่เริ่มต้นตรงนี้ มันจะน้อยกว่าจำนวนลาย แล้วเราถึงจะมีการเพิ่มห่วง แล้วขอบมันจะกระชับ มันก็จะเหมือนกับตอนที่เราถักโคเช โคเชก็บางทีขอบเริ่มต้นน้อยกว่า แล้วเราก็เพิ่มลายใช้เทคนิคเดียวกันนะคะ ตอนนี้เราก็ถักขึ้นมาเรื่อยๆ สูงขึ้นมาแปดแถวนะคะ เราจะถักนิดแบ็กกับเพอนะคะ สลับกันมาเรื่อยๆ จนเราได้ความสูงแปดแถว เดี๋ยวเรามาดูวิธีคำนวณนนะคะ เดี๋ยวพี่มีตัวอย่างวิธีคำนวณให้ ตรงนี้พอเราถักมาจนถึงตรงจุดเริ่มต้นนะคะ แล้วก็ครบแถวที่แปดแล้ว ให้เราใส่มาร์กเกอร์ ตรงจุดเริ่มต้น นี่นะคะ ตรงจุดเริ่มต้นเรา หลังจากนั้น เดี๋ยวนะคะ เดี๋ยวพี่เก็บสาธิตวิธีการเก็บไอเส้นตัวนี้ก่อน เส้นตรงนี้นะคะ ตอนที่เราเริ่มเนี่ย มันจะมีตัวปุ่มตัวนี้อยู่ เราสกิดตัวปุ่มตรงนี้ออกมาเนี่ยะพอสกิดออกมาเสร็จแล้ว เก็บเศษ เพราะว่าเราจะไม่ได้ใช้เส้นนี้แล้วนะคะ เราจะใช้มาร์กเกอร์แทนละ เก็บเศษซ่อนเข้าไปค่ะ ซ่อนเข้าไปในลาย นะคะ ซ่อนเข้าไปในลายเลย แล้วก็ตัดไหม ถ้าเราไม่ใส่มาร์กเกอร์เราจะหาตรงจุดเริ่มต้นเราไม่เจอนะคะ นอกจากจะดูตรงนี้จะเห็นเป็นเป็นตัวปมอยู่ เราก็ใส่มาร์กเกอร์ ทีนี้วิธีนับนี่นะคะ แปดแถวนับแบบนี้นะ นับตรงช่องที่เป็นช่องโซ่เนี่ยค่ะ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปดนี่นะคะ อันนี้เป็นอันที่หนึ่ง หนึ่งสอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด แปดแถว วิธีคำนวณ ตอนที่เราเริ่มเราเริ่มเก้าสิบห่วงนะคะพี่มีวิธีคำนวณให้ดู ถ้าเราเริ่มงานเก้าสิบห่วง นี่นะเริ่มเก้าสิบห่วงถ้าจำนวนตัวแถวที่เราต้องการนะคะ มันขึ้นอยู่กับแถวลาย เวลาเรานับแถวลาย อันนี้เป็นตัวอย่าง แถวลายตรงนี้ เรานับทางขวางนะคะหนึ่งช่วงลายสมมตินะคะว่าหนึ่งช่วงลายมันใช้สิบเจ็ดหลัก เวลาเราคำนวณ เราก็มาดูว่าหมวกใบนี้วนรอบเราจะใช้กี่หลัก อ่าถ้าเกิดพี่บอกว่าพี่จะใช้ทั้งหมดเจ็ดชุด สิบเจ็ดคูณเจ็ดมันได้ร้อยสิบเก้านี่ นะคะ สิบเจ็ดคูณเจ็ดได้ร้อยสิบเก้าเพราะว่าพี่ต้องถักลายทั้งหมดเจ็ดชุด เราก็เอาร้อยสิบเก้าร้อยสิบเก้าห่วง เวลาเราถักด้วยไหมขนาดเส้นสี่พายนะคะ อย่าให้หลักเกินร้อยยี่สิบ ไม่งั้นมันจะมันจะฟูออกมาเยอะเกินมันจะยาน มันจะไม่สวยนะคะ ก็ได้เรื่อยๆตั้งแต่ร้อยสิบห้าถึงร้อยยี่สิบนะคะ อันนี้ของพี่ได้ร้อยสิบเก้าเราก็เอาร้อยสิบเก้าตัวนี้ตั้ง ลบด้วยเก้าสิบ เก้าสิบคือตัวที่เราเริ่มต้นนะคะ มันก็จะได้ยี่สิบเก้า เอาเก้าสิบที่เรามีอยู่เนี่ยค่ะ หารด้วยยี่สิบเก้าเพื่อจะรู้ว่าทุกๆกกี่ห่วงที่เราจะเพิ่ม เก้าสิบหารยี่สิบเก้ามันจะได้ออกมาสามจุดหนึ่งนะคะ นั่นแสดงว่าทุก ๆหลักที่สามเราจะเพิ่มหลักนะคะ เพิ่มทั้งหมดยี่สิบเก้าครั้งมันถึงจะได้ร้อยสิบเก้าห่วง เนี่ยค่ะ เรามาดูวิธีเพิ่ม ทุกๆหลักที่สาม หลักที่ไม่เพิ่ม เราถักเหมือนเดิม นิดแบ็กสลับกับเพอสองแล้วนะคะ มาเจอห่วงที่สาม ถ้ามันมาชนตรงที่ห่วงที่เป็นนิด เราถักนิดฟอนนิดฟอนถักแบบนี้ นะ แล้วยังไม่ปลดนะคะ เบี่ยงไปถักแบ็กอีกที นิดฟอนแอนแบ็กเป็นการเพิ่มห่วงเห็นไหมคะ สามห่วงจะเพิ่มมาเป็นสี่ละนะทีนี้เราก็นับต่อ ห่วงต่อไปลายเป็นเพอ นับหนึ่ง ห่วงเป็นนิด แทงด้านหลังนับสอง ห่วงต่อไปมันจะเป็นเพอเห็นไหมคะเราต้องเพิ่มตรงห่วงที่เป็นเพอ เวลาเพิ่มห่วงเป็นเพอก็ถักเพอนะคะ เพอเพอปกตินะคะ แล้วก็ปัดไหมไปแล้วถักนิดแบ็ค เราก็จะได้การเพิ่มแบบนี้ แล้วก็นับต่อค่ะ ทุกๆห่วงที่สามนะคะ นิดแบ็กห่วงที่หนึ่ง เพอห่วงที่สอง ห่วงต่อไปเป็นนิด วิธีเพิ่มนิดก็ปัดไหมไปด้านหน้า ถักนิดฟอนต์เบี่ยง แบ็ก นิดฟอนต์แอนด์แบ็กนะคะเป็นการเพิ่มสองห่วงลงไปในห่วงเดียวกัน แล้วก็นับต่อ เพอร์นับหนึ่งนิดแบ็กนับสอง ต่อไปห่วงที่สามเป็นห่วงเพอเราก็เพิ่มด้านเพอก็ถักเพอปกติขึ้นมา เพออย่าเพิ่งปลดห่วงนะคะ ปัดไหมลงไป แล้วก็ถักนิดแบ็กเพอกับนิดแบ็กในห่วงเดียวกัน แบบนี้เพิ่มไปเรื่อยๆทุกๆห่วงที่สามนะคะ อ่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็นับต่อ หนึ่ง หนึ่งนิดแบ็ก สองเพอ แล้วเราก็มาดูว่าห่วงที่สามเป็นอะไร ห่วงที่สามเป็นนิด เพิ่ม นิดฟอนแล้วก็บิดแอนแบ็กเสร็จแล้วก็นับต่อ เพอ นับหนึ่งนิดแบ็กนับสองห่วงที่สามเป็นเพอ เราก็เพิ่มที่เพอ ถักเพอปัดไหมไปด้านด้านหน้า นิดแบ็กที่ห่วงเดียวกัน ถักสลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆ นับดีๆ ทุก ๆ หลักที่สามเพิ่ม เราจะเพิ่มทั้งหมดยี่สิบเก้าครั้ง นับจำนวนหลักนะคะ ตอนมาถึงประมาณตรงเนี้ย นับจำนวนหลักว่าเราครบทั้งหมด ร้อยสิบเก้าหลักหรือยัง นะคะ ให้ดูวิธีคำนวณอีกรอบหนึ่งนะคะ วิธีคำนวณตอนเริ่มต้นนะคะเราเริ่มต้นที่ที่เราถักเก้าสิบหลักนะคะ ทีนี้เวลาเราจะคำนวณจำนวนห่วงที่เริ่ม ถ้าไหมที่เราถักเป็นไหมขนาดสี่พายนะคะจำนวนรอบนะคะ ประมาณร้อยสิบห้าถึงร้อยี่สิบนะคะ อย่าเกินนี้ เพราะว่าถ้าเกินนี้ มันจะออกมาใบใหญ่เกินไปนะคะ ถ้าเราจะเพิ่มหรือจะลดนะคะ เราจะต้องดูจำนวนตัวนี้ เนี่ยค่ะจำนวนลายลายตรงนี้ได้มาจากไหน ช่วงลายตรงนี้ได้มาจากไหนอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ เป็นตัวอย่างที่พี่กำลังจะถักหมวก C ศูนย์หนึ่งแปดแปดจำนวนช่วงลายที่ใช้ในการคำนวณก็คือลายด้านขวางนะคะอย่างหมวกใบนี้นะคะที่เป็นตัวอย่างเนี่ยมันใช้ทั้งหมดสิบเจ็ดห่วงนะคะ ความสูงของหนึ่งช่วงลายมันแปดแถว เราใช้ตัวนี้มาคำนวณตัวสิบเจ็ดห่วง เราก็มาดูว่าเราจะถักกี่ลายนะคะสิบเจ็ดคูณเจ็ด จำนวนห่วงที่เราอยากได้ตรงนี้ก็คือร้อยสิบเก้า เราก็เอาร้อยสิบเก้าเนี่ยค่ะตั้ง ลบด้วยเก้าสิบเราจะได้ยี่สิบเก้านะคะ เอาเก้าสิบตั้งหารด้วยยี่สิบเก้าเราจะได้สามจุดหนึ่งเห็นไหมคะ มันไม่ลงตัว ทีนี้ถ้ามันไม่ลงตัวแสดงว่ามันจะต้องมีห่วงที่เหลือ ตอนที่เราถัก เราก็ถักไปทุกๆสามหลัก ทุก ๆหลักที่สามนะคะ เราจะเพิ่ม ถักหลักที่หนึ่งหลักที่สองมาเพิ่มหลักที่สาม ชักหลักหนึ่งหลักสองมาเพิ่มหลักสามเพิ่มนิดหรือเพิ่มเพอ ก็เป็นไปตามลายนะคะ ย้อนไปดูคลิปที่พี่ทำได้ เนี่ยค่ะ มันจะเหลืออยู่ช่วงหนึ่งเหลือช่วงนี้นะคะ เราก็ลองนับดูว่าเราได้ครบร้อยสิบเก้าลายไหมถ้า เราได้ร้อยสิบเก้าลายต่อไปเราก็สามารถเริ่มถักหมวกได้นะคะสำหรับขอบตัวนี้เป็นวิธีการสาธิตนะคะ ถ้าต้องการดูวิธีถักหมวกใบนี้ก็ตามไปดูได้นะคะ คลิปเป็นคลิปหมวกนิตติ้ง c ศูนนย์หึ่งแปดแปดนะคะ ติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะ ที่ YouTube ช่องพี่เมย์ค่ะ เมีินีแฮนด์เมดค่ะ ขอบคุณค่ะ